ก็ไม่น่าเกียดนะใช้ได้อยู่ อาจจะไม่เยอะมากนะเพราะว่าผมเล่นเบ็ดถึง 250นะสุดท้าย เออมายังไปต่อได้ครับผมนะพันแปดมาสวยฮะต่อเนื่องฮะเฮ้ยมีสี่ถึงสามหมื่นนะเนี่ยเอาพูดไปเล่นไป อืมมา ต่อเนื่อง มาไอ้แค่เก้าพันสองมาถึงแน่นอนนะสามหมื่นนะมา อย่าพึ่งหมดอย่าพึ่งหมดอย่าพึ่งหมด โอ้ยพระเจ้าช่วยขอเถอะเออมันยังต่อชีวิตได้อยู่ท่านผู้ชมฮะอ๋อพระเจ้าอ่ะมาท่านผู้ชมฮะกราบสวัสดีทุกทุกท่านด้วยนะครับผมนะเฮตต้นเตตฝาดมาแล้วจ้า นะ สวัสดีเพื่อนทางด้านเอ่อ ช่องเฮตต้นชาแนลด้วยในช่องทาง YouTube รวมถึงนะครับผมนะ กลุ่มเพื่อนๆนะ ที่คุยกันในกลุ่มแอปแบนด้วยนะเฮตต้นเตตฝาดใหม่แล้วเหมือนเดิมนะท่านผู้ชมฮะก็อย่างที่บอกไปท่านผู้ชมฮะเกมนี้นะครับเกมน้ำเต้าปูปลาเนี่ยท่านผู้ชม ลุ้นยากมากๆครับผม ผมให้สกิลความยากที่ 4 ดาวไปเลย นะถือว่าโอ้โห ถือว่ายากแล้วก็ มันตามยากจริงๆ นะท่านผู้ชมฮะคือ มันถามว่ามันแจกไหมมันแจกเรื่อยๆแหละ รางวัลเล็กๆน้อยๆระหว่างเกมเนี่ยแต่รางวัลใหญ่แล้วก็เข้าฟิลิปปินส์ยากๆ ต้องมาลุ้นเอา แล้วก็ไล่เบสดสู้เอา นะครับผม แต่ที่ผมสังเกตดูนะครับผมสำหรับเกมนี้ก็คือว่า นะ ต้องไล่เบสดสู้จริงๆนะ ต้องเล่นเบ็ดหนักสู้จริงๆ เอาง่ายๆคือ ถ้าเกิดว่าในช่วงที่เราเล่นเนี่ย มันแตก รางวัลออกมาคือถ้าเราเล่นเป็นหนักอะ่ะมันคุ้มไปเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งผมบอกเลยนะว่าผมไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามนะครับเสียงเยอะมากจริงๆนะครับเกมนี้ถือว่าผมมาทำคอนเทนต์สนุกสนุกแตก ให้ดูนะเล่นเกมแล้วมันแตกอะ่ะให้ดูนะครับผมไม่แนะนำให้ทำตามนะครับผมไม่ได้ชักชวนเล่นนะ ให้ดูเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงก็พอนะท่านผู้ชมฮะอ่ะทุนผมมีอยู่ประมาณ 2,700ท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวมาดูกันนะ ผมจะเล่นแบบความเสี่ยงสูงไปเลยดันไปเลยนะท่านผู้ชมฮะขออนุญาตเริ่มต้นที่นะเบ็ด50นะขอกดเทอร์โบนะจะได้ไปเร็วๆนะมาเลย สิบหมุนไปก่อนท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวผมดันเบ็ดร้อยให้ดูนะ บวกเท่าไหร่ผมก็จะดันให้ดูคือ ผมจะเสียงแล้วก็ลุ้นไปเลยนะท่านผู้ชมฮะนะถ้ามันโป้งป้างก็นั่นแหละ อย่างที่เห็นก็ให้มันบวกขึ้นมาเลยนะครับ ส่วนถ้าเกิดว่าไม่บวกทำไงฮะไม่บวกแล้วมันลบใช่ไหมล้างพอร์ตก็เดี๋ยวผมเติมมาใหม่แล้วกันนะ เพราะว่าทุนมีอยู่ไม่เยอะด้วยนะก็ลองลองเล่นแบบเสียงเยอะๆเอาเรียบร้อยฮะเข้าฟิสปปินมาดอกนี้ สวยงามพระรามแปดท่านผู้ชมโอ้แล้วตาที่แล้วเนี่ยครั้งที่แล้วเนี่ยเข้ายากเหลือเกินครับผมฟิสปินเนี่ย นะมาเข้าช่วงท้ายเกมเลยอะที่ผมเล่นอะเล่นไปเป็น5นาทีนะกว่าจะเข้าอะมา เข้ามาดอกแรกเลยอืมเดี๋ยวมาดูผม ผมว่าบวกไม่เยอะนะมาผมคิดเอาเองนะว่า บวกไม่เยอะนะตอเนี้ยเข้าเร็วเกินนะปลามากุ้งมาซิวมาซอสมา ไม่ใช่ละไป สวยฮะ อืม อย่างน้อยก็บวกพันอยู่นะพันเออปลามาสวยคูณสิบไปหกร้อย สวยงามจ้ะ ปลามาอีกหนึ่งรอบมาแปดสองมา อืม ยังไง มาพันหกท่านชม ยาวๆไปอีกฮะ อืมมากุ้งมา ตัวเจมา เอไม่หนึ่งรอบร้อยสี่สิบจ้ะคูณสิบห้าแล้วนะ สะสม คอมโบ สะสม ตัว คูณ ไป เรื่อย ๆ จน กว่า หัวใจด้านล่างจะหมด นะ มัน ถึงจะหยุด นะ เนี่ยถ้าเราเก็บหัวใจเก็บคอมโบได้เรื่อยมันก็ไปเรื่อยๆนี่แหละท่านผู้ชม ยิ่งเราเก็บตัวอ่าสเกตเตอร์ได้เยอะนะหัวใจมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับ อันนี้ผมได้สเกตเตอร์สตัวก็หัวใจ4ดวงนะครับ ผมก็เป็นการเพิ่มโอกาสในการได้ฟีสปินเพิ่มมากขึ้นนะนะนะครับคน18เราเด้อโอ้ยน้ำเต้าแถวแรกได้ไหมขอน้ำเต้าได้ไหมเรียบร้อยสวยงามจาก800มาดอกนี้ จัดไปคิวมาได้น้อยหน่อยไม่เป็นไร ืมพันห้าฮะไป ตอนนี้บวกห้าพันแล้วนะ รางวัลรวมนะห้าพันสองละนะครับ หัวใจก็ยังไม่หมดสักทีนะ ดูยาวๆ คอมโบมาหนึ่งหัวใจก็จะเข้าเฮ้ยเหลือดวงสุดท้าย เรียบร้อยหมดไม่น่าพูดเลยกู โอ้ ให้ตายเถอะ มา มันถึงคราวของเบ็ดรอยแล้วจ้ะแม่ อืม อืม ยังไม่ปังนะท่านผู้ชมอะเอาวายมาสวยตรงนี้ใช้ได้ อืม เหมือนเดิมฮะ ไปที่ร้อยห้าสิบค่อยๆขยับนะ ค่อยๆ ขยับเรื่อยๆนะเทอสิบฮะ นะ หมดปุ๊บผมเพิ่มเบ็ดแน่นอนนะ ต่อไปเบ็ดสองร้อยแล้วนะมา ถ้าเข้าฟีรอบนี้หนักๆเดี๋ยวผมหยุดแน่นอนฮะ โอ้โห น้ำเต้าตรงนี้สวยจริง ท่านผู้ชม โบมาทีครับผมนะสองพันแปดร้อยเอาเรื่องเพิ่งเตะลุ้นฟิลิปปินส์มา โอ้โหเรียบร้อย ฟิลิปปินส์ไม่มีเข้า สามพันหกสิบไปฮะเรื่อยๆ เดี๋ยวอัปเดตสองร้อยนะ รอบต่อไป นี่ มา สักทีมา ให้เข้าเบ็ดร้อยห้าสิบนี่แหละ ขอหนักๆสักทีมากุ้ง มา เคได้ไหม เคแถวสามอะ เคแถวสามได้ไหม ตัวเขียวมาทำไม โอ้กำกำกึ่งกึ่งนะ คาดคดเกินเกินนะ ไม่เข้า สักทีเว้ยปลา แถวสามได้ไหม โอ้ พระเจ้าช่วย อืม ไปฮะ นะค่อยๆขยับ เรื่อย ๆ นะท่านผู้ชมอะถือว่าผมใช้ กำไรเล่น นะ ในส่วนนี้นะ มา เข้า สักที เถอะ โอ้ให้ตายทีมา ผมขอข้ามขั้นไปเลยนะสองร้อยห้าสิบเลยนะ ขอเข้าทีเดียวแล้วแบบคุ้มไปเลยนะท่านผู้ชม ดอกใหญ่ ๆมาเลย เรียบร้อยมา ขอแค่นั้นแหละ อืม หยุดมา พอมาดูกันท่านผู้ชมฮะนะคุ้มไม่คุ้มตรงนี้มาดูกันนะผมว่าน่าจะบวกเยอะอยู่นะรอนานฟิสปินล้รอบเนี้ย ไม่ต้องแปลกใจนะครับผมถ้าบวกสองหรือสามหมื่นนี่ คุยไว้ก่อนแล้วกันท่านผู้ชมมากุ้งมาปลามาสวยฮะยังไงจ้านี่เนี่ย คูณห้าไปดี คูณหกไม่มีต่ออ่ะ ไปเรื่อยๆครับผมนะตราบใดที่ดวงใจไอ้ดวงข้างล่างเนี่ยยังไม่หมดถึงเลขหนึ่งอะนะ ก็ยังไปเรื่อยๆนะเก็บคอมโบฮะนี่ปลามาสวยนะหนึ่งพันสองร้อยมาแล้วจ้าคูณเยอะแล้ว คูณเก้าไปดี คูณสิบคอมโบต่อไปไก่เพิ่งจะมาโอ้โหตัวคูณเยอะเนี่ยหนึ่งพันหนึ่งร้อยมากุ้งมาอีกต่อเนื่องสี่ร้อยห้าสิบมาโอ้โหนิ่มๆท่านผู้ชมฮะ รอบนี้นิ่มจริงนิ่มเงือกจริงนะลุ้นนี่ถึงสามหมื่นถึงหรือเปล่าไม่รู้นะ ไปฮะลุ้นคอมโบต่อเนื่องนะลุ้นคอมโบต่อเนื่องนะ ขอเข้าดอกใหญ่ๆสักดอกนะ อย่าเพิ่งหมดเด้อโอ้ พระเจ้าช่วย สุดท้ายท้ายสุด เออมาดอกนี้ใหญ่จริงฮะสามพันสองร้อยโบมาแถวไตมีมาสี่พันห้าร้อยอือหือขอแบบนี้แหละแค่นี้แหละ อ่ะ ไม่ถึงสามหมื่นนะอย่างน้อยก็มาได้ครึ่งทางนะหมื่นห้านะท่านผู้ชมรวมรวมหมื่นห้าฮะ นะก็ไม่น่าเกียดนะ ใช้ได้อยู่ อาจจะไม่เยอะมากนะ เพราะว่าผมเล่นเบ็ดถึง 250นะสุดท้าย เออมายังไปต่อได้ครับผมนะพันแปดมาสวยฮะ ต่อเนื่องฮะเฮ้ยมีสี่ถึงสามหมื่นเนี่ยเอาพูดไปเล่นไป อืมมา ต่อเนื่อง มาไอ้แค่เก้าพันสองมา ถึงแน่นอนนะสามหมื่นนะมา อย่าพึ่งหมดอย่าพึ่งหมด อย่าพึ่งหมด โอ้ยพระเจ้าช่วย ขอเถอะเออมันยังต่อชีวิตได้อยู่ท่านผู้ชมฮะอ๋อพระเจ้ามาขอให้ถึงสามหมื่นอย่างที่พูดด้วยเถอะขอให้ถึงสามหมื่นอย่างที่พูดด้วยเถอะมา ดอกนี้หนักจริงท่านผู้ชมฮะเรียบร้อยผมว่าถึงแน่นอนสามหมื่นมา ผมว่ายังไงก็ถึงมาขออนุญาตกดเลยนะท่านผู้ชมฮะสองหมื่นแปดพันเก้าร้อยแล้วเนี่ยนะอีกแค่พันนิดๆเอง อีกแค่พันนิดๆเองขอเถอะรอบท้ายมา สุดท้ายท้ายสุด โอ้โหท่านผู้ชมฮะ ไม่ถึงสามหมื่นนะอีกแค่พันนิดนิดนะ ไม่เป็นไรครับผมท่านผู้ชมนะ พอละนะ หยุดเพียงเท่านี้ อืกุ้งมาโอ้โหเรียบร้อยสามหมื่นถึง เรียบร้อยครับผมท่านผู้ชมอะเออเอาโอเค เท่านี้ก็ถือว่าเพียงพอแล้วนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขออนุญาตถอนนะสามหมื่นแล้วก็แปดพันสามร้อยเดี๋ยวผมลุยต่อใน รอบเกมต่อไปเป็นอะไรนั้นกดสับตะไคร้ไว้จะได้ไม่พลาดนะจ๊ะนะ บอกก่อนนะครับผมเดี๋ยวสักครู่เดียวนะผมถอนก่อน